Why does it hurt so bad so bad สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนผมหน้ามาก็ยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ได้เวลาตัดกันแล้วนะก็เลยเดี๋ยวมา ทำคลิปให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะ ว่าปกติแล้วตัดยังไงนะ ปกติอะผมหน้าแบบนี้หนุ่ยก็จะตัดเอง ก็มีคนถามเยอะมากนะคะ ว่าหนุ่ยตัดผมทรงอะไรอะไรเงี้ย เวลาที่แบบโพสต์รูป หรือว่าโพสต์วิดีโอทำผมอะไรแบบนี้นะคะ จะบอกว่าผมหนุ่ยข้างหลังอะคือตัดตรงเลยนะ ปลายแบบตรงแดวเลย แต่อันนี้นี่คือเมื่อกี้ถักเปียมานะคะ ผมมันก็เลยแบบ หยักนิดนึงข้างหลังคือตัดตรงเลยแล้วก็จะตัดแค่ผมข้างหน้าให้มันแบบโค้งอย่างนี้นะคะ เป็นแบบหน้าม้าแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนะ อันนี้ก็คือยาวแล้วนะคะ ก็เลยเดี๋ยวมาตัดให้ดูเนาะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็นี่เลยนะคะ กันไกลแล้วก็หวีไม่มีอะไรมากนะ จริงๆกันไกลอะถ้าไม่ใช่กันไกลแบบนี้นะคะ ก็ใช้กันไกลธรรมดาเลยก็ได้นะ เมื่อก่อนอ่ะนุ้ยก็ใช้เป็นแบบกรรไกรตัดกระดาษธรรมดาตัดเลยอ่ะมันก็ตัดได้เหมือนกันนะคะ มันอาจจะไม่แบบว่าไม่เป๊ะมาก แต่เวลาที่เราม้วนเวลาที่เราทำผมหรือเวลาที่ผมมันยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แบบเข้าที่ของมันเองเนาะ อันเนี้ยผมหน้าที่เคยตัดไว้รอบก่อนนะคะ รอบก่อนอ่ะนุ้ยจะตัดค่อนข้างบางเห็นไหมฝั่งนี้ก็บางฝั่งนี้ก็บางนะคะ แต่เดี๋ยววันเนี้ยจะตัดให้มันหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็ปกติแล้วนะคะนุ้ยจะตัดผมหน้าให้มันอยู่ที่ประมาณปากนะคะ หรือว่าถ้ารอบไหนอยากให้มันสั้นขึ้นนิดนึงก็จะประมาณปลายจมูก เอาละค่ะ ก่อนอื่นนะคะ อุ้ยตายแล้วผมงอกเฮ้ยนี่ก็ผมงอกเฮ้ยตายแล้วทำไงดีอะเราควรถอนไหมอะ มันโดดเด่มากเลยทุกคน เดี๋ยวขอไปถอนก่อนนะคะ มาแล้ว หายไปแล้วจ้า เออจริงๆ ก็ไม่ค่อยดีเนาะ ถอนผมงอกบ่อยๆ อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบมันขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่า ผมงอกนี่เยอะมากเลยอะเป็นกรรมพันธุ์นะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาแบ่งผมให้เป็นสามเหลี่ยมก่อน อันนี้คือที่นุ้ยเคยทำไว้รอบก่อนนะคะนึกว่ามันบางไปหน่อยนึงรอบนี้เนี่ยจะทำให้มันหนาขึ้นนะคะพอเราแบ่งผมได้นะคะ เราก็เก็บผมข้างหลังให้เรียบร้อย จากนั้นนะคะก็ใช้สเปรย์หรือฟอกกี้ฉีดน้ำฉีดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีด I think I remember that you were mine แต่ว่าตอนที่เราจะตัดเนี่ยเราก็จะพยายามตัดให้มันยาวมากกว่าที่เราต้องการนิดนึงนะคะ เผื่อเสียรอบนี้ได้หนักมากเลย ต่อไปนะคะผมข้างนี้นะคะ ให้ปัดมาด้านนี้แล้วก็ตัดแบบตรงๆเนี่ยพอเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นแบบไล่แบบนี้นะคะอุ้ยตัดพลาด She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. เราก็มาเล็ม เล็มโดยใช้กรรไกรซอยนะคะ ซอยเล็มปลายๆาอาจจะเล็มแบบนี้ก็ได้ เอามันขึ้นใบแบบนี้นะคะ You see her walking down the boulevard She got the posture of a อันไหนที่ยังรู้สึกว่ามันยังแบบเนี่ยมันยังแบบเป็นตอตอหนาหนาเกินไปก็ใช้หวีซอยนะคะ อาจจะตั้งหรืออาจจะทำอย่างีก็ได้ นยังไงเข้ากันหรือยัง จริงๆ เวลานุ้ยตัดอ่ะ ก็ไม่ได้แบบให้มันเป๊ะอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะ ให้มันแบบว่าแค่สั้นลงเฉยๆแล้วก็ปล่อยผมเต็มข้างๆด้วยนิดนึงนะคะ ให้มันแบบรับกันหน่อย You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. เมื่อกี้คือแบบแบบพาทุกคน เราตัดให้ข้างนี้มันสั้นข้างนี้หน่อยนึง มาเล็มฝั่งนี้ให้มันสั้นลงแล้วกัน ต่อไปนะคะ ก็ ลองมนผมนี่ไปทำผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ ทำแบบคร่าว ๆนะคะ ไม่ได้ทำให้มันแบบหยิกมากทำให้มันดูเป็นขึ้นๆ ตรงปลายนิดเดียวเฉยๆนะ แล้วก็อันนี้ก็คือผมหน้าม้าที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะ ก็คือเป็นผมหน้าม้าที่หนูอยากตัดมาตลอดตลอดตัดมาแบบมั่วๆเมื่อก่อนก็คือไม่ได้ใช้กันไกรตัดผมแบบนี้ด้วยนะ เป็นกันไกรแบบตัดกระดาษอะทุกคน คือจริง ๆ แล้วการตัดผมหน้าม้าเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบอะไรผมเข้าปาก ส่งเข้าปากจริง ๆ ด้วยอะต่อก็คือเวลาที่เราแบบตัดผมอะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเป๊ะตามเทคนิคมาก ซึ่งนุ้ยก็บอกว่าตามที่นุ้ยตัดมาในคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ตัดตามความเข้าใจส่วนตัวนะคะไม่ได้ตัดตามเทคนิคตามช่างอะไร ใด ๆ ทั้งนั้นเลยนะทุกคนก็คือตัดได้เป็นว่างั้นแหละ ก็ตัดเอาตามความรู้สึกนะคะ ก็ตัดผิดด้วยนะคะทุกคนปกตินุ้ยก็จะตัดฝั่งนี้ให้มันยาวเท่า ๆ กันแต่อันนี้คือฝั่งนี้มันมันเหินขึ้นไปข้างบน แล้วก็ ไม่อยากให้ฝั่งนี้มันสั้นแล้วอ่ะก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ ซึ่งเวลาที่เราทำผมมา มันก็ดูแบบไม่ได้ดูแบบขัดหูขัดตาอะไรมากนะคะ ก็ดูเนียนๆไป เพราะว่า เวลาเราทำผม เราก็จะมีการม้วนมีการหนีบอะไรต่างๆ อยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะได้ออกมา ประมาณนี้ ข้อดีของการตัดผมหน้าม้ายาวๆแบบนี้นะคะ เวลาที่เราไม่อยากได้หน้าม้าเราก็ เก็บเขาเข้าไปนี่ก็ยังได้อยู่เห็นไหมได้อีกลุกนึงใช่ไหมถ้าเราอยากได้หน้าม้าเราก็ เอาน้องเขาออกมานะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็มีเท่านี้แหละมาตัดผมแบบมั่วๆให้ทุกคนดูนะ ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับใครมากน้อยขนาดไหนนะคะ ยังไงก็คุยกันได้เนาะที่ใต้คลิปนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะ ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วนี้ก็มี IG นะคะชื่อว่า mnn.n underscore นะคะก็ไป follow กันได้นะคะพูดคุยกันได้ใน Instagram ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ